รูปภาพเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสื่อความหมายให้เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า รูปภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำพูดได้เป็นพันคำนะคะ ซึ่งรูปภาพเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมาก ในการนำมาใช้ประกอบเนื้อหารายวิชาต่างๆ สำหรับการเตรียมรูปภาพดิจิทัลนั้น ก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มา ซึ่งรูปภาพดิจิทัล ที่สามารถนำมาใช้ได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและการสแกนนะคะ โดยใช้เครื่องกวาดภาพหรือสแกนเนอร์นั่นเอง ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงในการเตรียมสื่อรูปภาพดิจิทัลสำหรับคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ ในการเตรียมรูปภาพดิจิทัลนั้น อย่างแรกเลย เป็นการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆค่ะ ซึ่งรูปภาพดิจิทัลนั้น มักได้มาจากการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล และการสแกนโดยการใช้เครื่องสแกนเนอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งรูปภาพที่ได้มาจากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลนั้น เราสามารถทำการตั้งเวลาของกล้องดิจิทัล ให้ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากว่าข้อมูลดังกล่าว จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของรูปภาพ ที่จะบันทึกลงไปใน Metadata ของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวได้ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม XNView นอกจากนี้ รูปภาพดิจิทัล ที่ได้จากการสแกนภาพ ก็ควรทำการระบุวันและเวลาในการสแกนรูปภาพนั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงว่าได้มีการสแกนขึ้นในวันและเวลาใดค่ะ 2. การกำหนดความละเอียดของรูปภาพ สำหรับความละเอียดของรูปภาพ หรือค่า resolution ของรูปภาพนั้น หมายถึงจำนวนจุดภาพที่ใช้ประกอบกันเป็นภาพ หรือความละเอียดจากการสแกนภาพ ซึ่งภาพจากกล้องดิจิทัล เครื่องกวาดภาพหรือเครื่องสแกนเนอร์ และโปรแกรมสร้างหรือตกแต่งภาพต่างๆนั้น จะสร้างภาพในรูปแบบจุดภาพ หรือบิตแมปซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ หมายถึง พื้นที่ภาพหนึ่งตารางนิ้ว จะมีจำนวนจุดสีประกอบกัน เพื่อสร้างจุดภาพกี่จุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากภาพที่มีค่า resolution เท่ากับ300พิกเซลต่อ1อินช์ หมายความว่าทุกๆหนิ้วของภาพนั้น จะมีเม็ดสีอัดกันเป็นจำนวน 300สีนั่นเอง และเรียกหน่วยว่า จุดต่อนิ้ว ซึ่งความละเอียดของภาพ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ต้องพิจารณาในการเตรียมภาพสำหรับคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลต่อขนาดไฟล์ และการนำไปใช้งานอีกด้วยค่ะ เพราะงานที่มีค่า resolution สูง ก็จะมีขนาดของไฟใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณประมวลผลช้าขึ้น ในกรณีที่สเปคเครื่องไม่สูงนัก หรือสามารถดาวน์โหลดภาพ มาแสดงผลได้ช้าขึ้น ซึ่งการบันทึกภาพ การถ่ายภาพ การสแกนภาพ ควรกำหนดค่าความละเอียดของภาพให้สูงเท่ากับอุปกรณ์ที่สามารถรับได้ หรือให้สูงพอสมควร เช่น มากกว่า 150 จุดต่อนิ้ว หรือการกำหนดค่าความกว้างของภาพ คุณภาพของภาพ จากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีที่สุด หรือหากเป็นการสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop ก็ควรพิจารณาความละเอียดของภาพ ให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะ เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องมาดูค่า resolution ที่เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ กันดีกว่าค่ะ ค่า resolution แรก 72 dpi เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับงานเว็บไซต์ เน้นความรวดเร็วในการแสดงผลบนเว็บค่ะ ค่า resolution 100-250 dpi เหมาะสำหรับงานทั่วไป ทั้งการแสดงผลบนเว็บ และงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการความคมชัดสูงนักค่ะ ค่า resolution ไม่น้อยกว่า 300 dpi เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคมชัดในการแสดงผลสูง เช่น โปสเตอร์ นิตยสาร และงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่ะ 3. การกำหนดขนาดของภาพ ขนาดของภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กับความละเอียดของภาพนะคะ โดยการเตรียมภาพต้นฉบับ ควรกำหนดขนาดภาพให้สูงไว้ก่อน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม หน่วยวัดขนาดของภาพ คือจุดหรือพิกเซล ประกอบด้วยค่าความกว้าง และค่าความสูง การเตรียมภาพต้นฉบับนั้น เพื่อใช้ประกอบการจัดพิมพ์เอกสาร ควรกำหนดขนาดของภาพไม่น้อยกว่า 1024คูณ768 พิกเซล และควรปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละครั้งค่ะ แต่สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์นั้น ก็ต้องคำนึงถึงว่า เราจะนำรูปภาพนั้น ไปใช้ในงานลักษณะใด เช่นเดียวกันค่ะ 4. ต้องทราบนามสกุลของไฟล์ภาพที่ใช้ ไฟล์รูปภาพนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หรือที่เรียกว่านามสกุลภาพ หรือนั่นก็คือ ดอทที่อยู่ต่อท้ายภาพนั่นเองค่ะ ที่นิยมใช้ก็มีอยู่หลากหลายแบบด้วยกัน เช่น JPEG BMP PNG GIF RWU เป็นต้นค่ะ แต่ละแบบ ก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะ โดยไฟล์รูปภาพที่พบเห็นมากในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น จะขอยกตัวอย่างสักสามนามสกุลไฟล์ ดังนี้ค่ะ 1. ไฟล์นามสกุล .jpg เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพของรูปภาพที่สูง หรือแสดงสีต่างๆ ของภาพได้ถึง 16 ล้านสี เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภทภาพถ่าย การนำเสนอในสื่อมัลติมีเดีย และเว็บไซต์ รวมทั้ง มักใช้กับภาพถ่ายที่นำมาสแกน พอให้ความคมชัด และความละเอียดของภาพสูง ส่วนข้อเสียของไฟล์ชนิดนี้ คือทำให้พื้นของรูปภาพนั้นโปร่งแสงไม่ได้ค่ะ ต่อมา คือไฟล์รูปภาพนามสกุล .png เป็นไฟล์ที่นิยมในการเผยแพร่และใช้งานบนเว็บไซต์เป็นส่วนมากค่ะ เนื่องจากคุณภาพของรูปภาพที่ดี และมีขนาดไฟล์ที่เล็กรวมถึงสามารถกำหนดให้พื้นหลัง สามารถโปร่งแสง หรือไม่มีพื้นหลังได้อีกด้วย เหมาะสำหรับนำมาใช้งานบนเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่งค่ะ และไฟล์ประเภทสุดท้าย คือไฟล์นามสกุล .gif ย่อมาจาก Graphic Interchange Format จัดเป็นไฟล์ภาพสำหรับการเผยแพร่งานผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรก ๆ ค่ะ เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดสีที่สมจริง ซึ่งไม่เหมาะกับงานภาพถ่าย แต่จะเหมาะกับงานภาพการ์ตูน ภาพแนวเวกเตอร์ มากกว่าค่ะ เนื่องจากเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำ หรือแสดงสีได้เพียง 256 สี ทำให้มีความละเอียดไม่เพียงพอ แต่มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะ เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการเตรียมรูปภาพดิจิทัลสำหรับคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้นมีอะไรกันบ้าง โดยที่ภาพที่ได้มานั้นนะคะ ก็จะมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล หรือภาพที่มาจากเครื่องกวาดภาพหรือสแกนเนอร์นะคะ โดยภาพที่ได้มาจากวิธีการทั้งสองวิธีนั้น ยังไงแล้วเราก็จะต้องมีการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ การกำหนดการจัดเตรียมภาพ และการใช้งานที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความละเอียด ขนาดภาพ นามสกุลไฟล์ภาพ เพื่อให้การนำภาพไปใช้ในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในลักษณะต่างๆ นั้น เป็นไปได้อย่างถูกต้องค่ะ